จะตีได้แน่หรือ ได้พระเจ้าค่ะ ได้ลองตีให้ข้าฟังสิคุณเจ้าค่ะ งั้นเดี๋ยวข้าพเจ้า จะตีใหม่อีกทีพระเจ้าค่ะเจ้าลองตีใหม่อีกสักครั้งสิพระเจ้าค่ะ ไปไม่รับนะหรือเป็นเจ้าค่ะไม่รับ